พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n a s d a Beyond Limits ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนประเทศ ให้ก้าวพ้นคำว่าประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนครับ สวทช มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านวทน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมาตลอด 27 ปีสำหรับในปี 2562 นี้ สวทช มีแผนดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด NASDA Beyond Limit 66 10ติดปีกอุตสาหกรรมนำนวัตกรรมไทยสู่สากล คือ 6 Research Pillars ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาวิจัยหลักของสวทช และกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศในปัจจุบัน 6 Frontier Research คือ การวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ซึ่ง สวทช มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่จะสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตามเป้าหมายของประเทศ มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000